ความประทับใจแรกจริง ๆ ผมขอแยกเป็น 3 ประเด็นนะครับ จริงๆแล้วการเดินเข้ามา ผมผมจะพิจารณาตั้งแต่ คือจริง ๆ ทุกบริษัทจะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว ฉะนั้นเวลาเขาเริ่มเข้ามาตั้งแต่เข้ามาในสถานผู้ประกอบการนะครับ ผมจะดูกล้องตั้งแต่แรก ตั้งแต่เข้ามานั้นคือดูเบื้องต้นนะครับ ยังยังไม่ประทับใจเลย เพราะดูว่าเขามีลักษณะบุคลิกยังไงบางบางบางบางอองค์กรเขาอาจจะปล่อยให้รอสักประมาณ ึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง เพื่อดูความอดทน ดูพฤติกรรมที่อยู่ใต้ก้อนน้ำแข็งที่เราทราบครับประมาณนั้น ทีนี้พอเริ่มเข้ามา พอเริ่มที่จะสัมภาษณ์งานสิ่งที่นับเป็นความประทับใจแรกคือตั้งแต่เข้าประตูเลยครับ สิ่งที่เข้าประตูถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นบริษัทของคนไทยสิ่งที่เข้ามาก็คือการขออนุญาตในการเข้าประตู การเข้าไปใช้วิธีการเคาะประตูนิดๆคือเบาๆก็ได้ นี่คือ นี่คือสิ่งที่ต้องทำแรกของคนไทย แต่ความประทับใจแรกพอเปิดประตูไปถึง เราจะมองคนคนหนึ่ง ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับ หัวจรดเท้านั่นคือเรื่องของการแต่งกาย เสื้อผ้าหน้าผม แล้วท่าในการเดินเข้าประตูท่าในการเดินหรือการแต่งกายนี่จะบ่งบอกหลาย ๆ อย่างมาก ในการที่จะจะรู้ว่าคนคนหนึ่งมีลักษณะบุคลิกยังไงในการเข้ามา เรื่องโทนสีในการเลือกการใส่เสื้อผ้าเรื่องของประเภทการแต่งกาย เรื่องของวิธีการเดินเข้ามา ซึ่ง ซึ่งการสัมภาษณ์งานมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็จริง แต่ว่าเราได้ ได้ทำความรู้จักกับคนที่ถูกสัมภาษณ์เพิ่มนอกจากที่จะอ่านข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ฉะนั้น เราจะต้องสังเกตบุคลิกลักษณะโดยรวมของเขา ซึ่งสิ่งแรกผมจากประสบการณ์ที่เก็บข้อมูลรีเสิร์ชมาใน Job BK นะครับ 37%ครับในส่วนของท่าทาง แล้วก็การ เดินเข้าประตูครับ ต้องเดินเข้าด้วยความสง่างาม ต้องอมีความมั่นใจในท่วงท่าในการเดินเข้ามา แล้วต้องอแต่งกายอย่างมีความสุภาพ พอเดินเข้ามาถึงเรากำลังจะเข้าไปนั่ง ฉะนั้นเราก็ต้องขออนุญาตในการนั่ง นั้นยังไม่ประทับใจนะครับ พอนั่งสเต็ปต่อไปเราจะเริ่มสัมภาษณ์งานละ สัมภาษณ์งานนั่นคือการใช้น้ำเสียง จืออันใช้น้ำเสียงผมมีมีมีหลักในการที่จะให้น้องๆจำไว้นิดหนึ่งผมเป็นเป็นการท่องจำไว้สัตว์จะมีหางอยู่ที่ก้น คนจะต้องมีหางอยู่ที่ปากฉะนั้นในการพูดอะไรต่างๆ น้องต้องมีหางเสียงตลอด หางเสียงกันประเด็นต่อมาก็คือการใช้น้ำเสียง การใช้น้ำเสียงจะต้องมีความมั่นใจในการตอบคำถาม หนักแน่นและมั่นคงในการตอบเพื่อเป็นการ ยืนยันว่าเราพร้อมในการทำงานละ แล้วเรามีความมั่นใจสามารถทำงานลุล่วงได้แน่นี่คือเป็นประเด็นที่2นะครับในความประทับใจก็คือน้ำเสียงและความมั่นใจในการตอบคำถาม ส่วนประเด็นที่ 3 เป็นประเด็นสุดท้ายในการที่เป็นการสร้างความประทับใจก็คือ คำพูดที่ใช้ในการตอบคำถาม ซึ่งตรงนั้นน่ะส่วนลึกลงไปเนี่ยคนสัมภาษณ์หรือคณะกรรมการในการสัมภาษณ์ จะมีคำถามมาถามน้องๆเพิ่มอีกทีหนึ่ง แต่ว่าลักษณะคำตอบในการใช้เนี่ยเป็นประเด็นหลัง ๆ ละ ในการมาพิจารณา ซึ่งเขาจะดูตั้งแต่ประเด็นแรกคือ first impression น้องต้องทำให้ได้ก่อน ก่อนที่จะเข้าไปในประเด็นของความประทับใจต่อไป ผมฝากไว้ประมาณ 3 ประเด็นประมาณนี้ครับ ในการสัมภาษณ์งานจริงๆ แล้วผมเจอข้อผิดพลาดเยอะแยะมากมายแล้วนะครับจากจากน้องที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ ๆ ในการในการที่จะเข้าไปสมัครงาน ซึ่งสามารถรวบรวมได้ประมาณ7ประเด็นด้วยกันครับ ประเด็นแรกครับ คือเนื่องจากว่าเวลาเราจะเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยสิ่งสำคัญผมย้ำเลยนะครับ เราต้องทำงานด้วยตัวคนเดียว เราต้องทำงานหนึ่งงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ นั่นคือส่วนที่เป็นการวัดผลในการทำงานใช่ไหมครับ งั้นเลยย้อนกลับมาว่าทำยังไงล่ะให้เห็นว่าเรามีความมั่นใจ ความมั่นใจนั้นสิ่งแรกที่เราเป็น สิ่งที่สัมผัสได้ในการสัมภาษณ์นั่นคือ eye contact ครับในการที่สบตาผู้พูดเป็นตลอดระยะเวลาในการพูด มันแสดงออกอย่างที่โบราณก็บอกครับ หน้าตาเป็นตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ซึ่งสายตาเนี่ยจะบอกหลายๆ อย่างในการที่จะตอบคำถามในการที่จะพูดกับคนที่อยู่ตรงข้ามฉะนั้นสิ่งผิดพลาดอันดับแรกน้อง ๆ ส่วนใหญ่ไปนั่งแล้วก็ก้มหน้า มันจะดูเหมือนไม่มั่นใจเลยครับ เราต้องนั่งอย่างสหาผ่าเผย แล้วก็ไม่ใช่ไปจ้องเขาอยู่แบบคขมหงแบบนี้นะครับ คือสบตาบ้างเป็นระยะ เพื่อดูการปฏิสัมพันธ์ แล้วดูการพูดแล้วแสดงถึงความมั่นใจ นี่คือประเด็นแรกที่น้องผิดพลาดซึ่งซึ่งผู้ประกอบการได้โหวตประเด็นนี้เยอะมากที่สุด เพราะมันจะทำให้น้องไม่มั่นใจเลย ในการตอบคำถามประเด็นต่อมาครับก็คือสิ่งที่ผิดพลาดเยอะมากที่สุด เนื่องจากว่าคำถามในการสัมภาษณ์งาน จะถามถึงความมุ่งมั่น สิ่งที่ถามความมุ่งมั่นส่วนแรกก็คือเขาจะถามว่าถ้าคุณมุ่งมั่นแล้วแสดงว่าคุณต้องเคยศึกษาประวัติของบริษัทเรามาบ้างสิฉะนั้นเขาจะถามเลยว่ารู้เกี่ยวกับบริษัทของเรามากขนาดไหน เพราะอย่างน้อยอนาคตคุณจะมาเป็นส่วนหนึ่ง คุณต้องรู้ผลิตภัณฑ์ขององค์กร คุณต้องรู้บริการขององค์กร คุณต้องรู้วัฒนธรรมองค์กรคร่าวๆคุณต้องรู้เกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาขององค์กรฉะนั้นคือคุณมีความมุ่งมั่นละ ในการที่จะเข้ามาร่วมกับองค์กร และพัฒนาองค์กรไปข้างหน้า ซึ่งน้องส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมตัวเลยผมก็ถามทำไมคุณถึงอยากมาร่วมกับองค์กรของเรา ตอบไม่ได้ว่าองค์กร องค์กรของเรามีส่วนไหนที่ทำให้คุณอยากมาร่วมด้วย ซึ่งพอน้องไม่ได้ทำความศึกษาเรื่องของประวัติขององค์กรความเป็นไปเป็นมา คุณก็ไม่สามารถที่จะตอบเพื่อให้มันเข้าไปเป็นส่วนร่วมได้ นี่คือข้อที่ 2 นะครับ ที่เจอ ก็คือประมาณ47%ข้อที่3คือ มันเป็นเรื่องของพอสัมภาษณ์ไป เนื่องจากว่าสิ่งที่สิ่งที่ส่วนหนึ่งคือประเด็นใช้ในการพิจารณาก็คือเขาเรียกว่าทัศนคติเชิงบวก พอเป็นทัศนคติเชิงบวก ในเวลาที่เราทำงานเนี่ยมันจะมีความเครียด ฉะนั้นเวลาการสัมภาษณ์งานหรือการการแสดงออกเนี่ยเราต้องแสดงออกให้เห็นว่าเรา เราไม่ได้ซีเรียสตลอด เรามีความคิดเชิงบวก เรามีการยิ้มแย้มแจ่มใสแม้งาน จะหนักขนาดไหนก็ตาม ฉะนั้นเวลาสัมภาษณ์งานไปหรือว่าคุยไป ต้องยิ้มบ้างต้อง ต้องสร้างสร้างสร้างความเชื่อมั่นบ้างต้องไม่ใช่ขมักขม้นในการตอบอย่างเดียว อันนั้นก็ก็จะดูเครียดเกินไป เราก็ต้องมี eye contact ยิ้มนู่นนี่นั่นบ้างครับ ไม่งั้นการสัมภาษณ์มันจะดูเครียดเกินไป สิ่งที่4ครับสิ่งสิ่งที่เจอผิดพลาดบ่อย เนื่องจากว่าน้องเตรียมตัวไปน้อย ฉะนั้น พอเตรียมตัวไปน้อยพอเข้าไปสัมภาษณ์งาน จะเกิดแบบภาวะการหล่นลนลานนันทีเลย ไม่รู้จะตอบยังไงเขาจะถามยังไงเขาจะถามอะไรเราบ้างนะเขาจะถามส่วนนี้ไหมเรื่องตรงนี้ได้หรือยังมันมีผลต่อการสัมภาษณ์งาน จะเกิดการลนลาน ลนลานนำไปสู่ความไม่มั่นใจในการสัมภาษณ์งานเกิดขึ้นฉะนั้นก็จะดูเขาจะดูได้รู้เลยครับ เราจะนั่งแบบแบบยุกยิกยุกยิกนั่งแบบไม่ ไม่นิ่ง จริง ๆแล้วการมั่นใจนั่งให้นิ่งๆ แล้วก็ในการตอบคำถามสัมภาษณ์งานสร้างไอคอนแทคไม่ลนลานจนเกินไป นี่ประเด็นผิดพลาดข้อที่ 4 นะครับ ข้อที่ 5 เนื่องจากว่าวัฒนธรรมไทยครับ เรายังอยู่ในคนไทย ฉะนั้นสิ่งที่ผิดพลาดก็คือตั้งแต่เข้ามาเลยครับ น้องส่วนใหญ่ก็คือไม่แสดงความเคารพผู้รบการถึง 26%นะครับให้ความสนใจเรื่องของการแสดงความเคารพ หรือการแสดงความเคารพแล้วแต่ว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าเดินเหมือนกับไหว้มวยเข้ามาครับไหว้แล้วก็เดินเข้ามา แบบนี้ก็ไม่ไม่สวยผู้ประกอบการไม่ชอบให้ยืนให้สวย แล้วก็สวัสดีแบบสง่างามแบบอย่างดี ๆ เลย นี่คือ first first impression อันแรกด้วยส่วนหนึ่ง ฉะนั้นการแสดงความเคารพคนไทยถือเป็นเรื่องแรก ๆ นะครับ อันดับต้นๆผู้ประกอบการให้ถึง61เปอร์เอ้ย26เปอร์เซ็นต์นะครับออันดับ ที่ห้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ บางคนใช้ ท่าทางหรือ acting มากเกินไปหรือว่ามันแสดงถึงความไม่มั่นใจครับ จับผมอยู่ๆนั่งๆจับแบบนี้คือคืออาจจะแต่งกายมาแล้วไม่มั่นใจดูแล้วไม่ไม่คล่องตัวเลยนั่งแบบว่าเอามือจับผมบ้างจับหน้าบ้างจับจมูกบ้างเสยผมบ้าง อันนี้ก็แสดงถึงความไม่มั่นใจในการมาสัมภาษณ์งานอีก อีกประเด็นหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเวลาเราสัมภาษณ์งานเนี่ยบางครั้งเราใช้ภาษามือได้ แต่บางคนใช้เยอะเกินไปครับใช้ใช้นู่นนี่นั่นเหมือนกับไอ้นึกถึงพี่อีทวันวงฟลายครับไม่ต้องเยอะขนาดนั้น เอาเหมาะสม เอาพอดี เอา ไม่ต้องโอเวอร์แอคติ้งเกินไปให้มันดูเหมาะสมประมาณนั้นฮะประมาณการใช้ท่ามือเยอะเกินไปเนี่ยพวกการให้ความผิดพลาดนี้ประมาณ9%ครับ นี่คือประเด็นความผิดพลาดทั้งหมดที่เป็น 7 ประเด็นที่ที่น้องควรเอาไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุง แล้วก็ทำการบ้านก่อนที่จะไปสัมภาษณ์งาน เพื่อให้เกิดไม่ให้เกิดความผิดพลาดนี้เกิดขึ้น กับสำหรับน้องในการสัมภาษณ์งานแต่ละครั้งครับ